Thank you. การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เนื้อหาของเพลงเป็นหลักในการที่จะออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการแสดงทางการแสดงพื้นบ้านทางภาคเหนือ เราก็จะแต่งกายไปตามแบบวัฒนธรรมของภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะใส่นุ่งสิ้นยาวกลองเท้า นะคะแล้วก็กล้าผมมวยมวยมวยสูง ส่วนผู้ชายก็จะมีกางเกงสะดอหลากสี เสื้อแขนยาวคลอกลมอย่างนี้เป็นต้น ภาคกลางส่วนใหญ่จะใส่จงกระเบนนะคะแล้วก็เสื้อลายมีผู้หญิงก็จะมีห่มสบายนะคะแล้วก็ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะภาคใต้นี่ส่วนใหญ่จะ เรียนแบบทางแถบมาลายู ก็จะเป็นผ้าสลงปาเต้ผู้ชายก็จะมีหมวกแขกค่ะ อีสานก็เช่นเดียวกันนะคะ อีสานก็ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสิ้นสั้นนะคะ แล้วก็ผ้าขาวม้าอย่างนี้เป็นต้น ในการพิจารณาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของของเด็กนะคะ เราจะดูพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็น ลายผ้าต่างๆ มันจะบ่งบอกถึงว่าอย่างผ้าสิ้นของของอีสานเนี่ยจะเป็นลายทางตรง ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นลายเฉียง ถ้าภาคเหนือก็จะเป็นผ้าสิ้นที่มีเชิงอยู่ด้านล่าง อย่างนี้เป็นต้นค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเราจะดูออกว่าเป็นการแสดงเป็นการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในในการแสดงของภาคใดนะคะ thank you